มาลองเชิงกันแบบลางกราฟนอกเกมกันก่อนนะยังไงเราก็ต้องได้จัดฟรีกันอยู่นะเกมนี้เกมนี้เน้นฟรีเกมเท่านั้นมาอย่ารอช้าอย่ารีรอผม750บาทจัดไปจัดไปมาดูว่าเบสสิบจะแตกหรือเปล่านะวันนี้เราทุนมาแค่พันบาทเท่านั้นนะครับผม เมื่อวานเนี่ยเราทุนมา2,700ก็แตกไป หูกำไรไป6,000 7,000 นะเมื่อวานนะโคตรเดือดโคตรมันนะผมบอกเลย วันนี้จะเดือดจะมันเหมือนเมื่อวานหรือเปล่ามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนมา อย่าทำให้พี่ผิดหวังนะทำให้พี่โอ้โหมาถึงซองมาถึงก็ซองทองนี่หรอเช็ดกี้ทองแดงสามซองรวมกันนะเมื่อจังหวะนี้โคตรเดือดครับผม มามามามายาวไปคือ ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นยังไปอยู่ได้ยังไปได้อยู่ ยังไปได้อยู่อย่าเพิ่งหมดเกาะดีกว่าเออยิงได้อยู่เว้ยขอซองซองหน่อยได้ไหมล่ะเพื่อนขอซองซองหน่อยได้เปล่าไหลไปผมไหลยาวๆไปนะเพื่อนนะไหลยาวๆไป ไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะ สวยหู จะเต็มกราฟแล้ว จะแตกเต็มกราฟแล้วซองกูยังไม่มาเลย เช็ดเค้ขออีกซองหนึ่งได้ไหม ขออีกซองหนึ่งก็ยังดีนะ ซองเดียวมันหมุนไม่สะใจนะ เมื่อซองเดียวมันหมุนไม่สะใจเท่าไหร่ ชิปหายนะเมื่อชิปหายผมได้กินตัวตุรู้สึกได้กินตัวตุยังไม่รู้ โอ้โหยังได้อยู่ว่ะ ถือว่าแจมอยู่ ถือว่าแจมอยู่ ฮึบโอ้โห นี่มาแล้ว ซองแดงมาแล้วผมหนึ่งซองจังหวะนี้นะ ซองแดงมาเพิ่มแล้วอีกหนึ่งซองไปยังไงต่อ ว่าจังไหนกันต่อ ก็ถามว่าท้าเพื่อนคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะเพื่อนนะสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมเพื่อนมีปอรับให้ตลอดเช่นเคยนะย้ำว่าเมนที่ประมุดเท่านั้นไม่มีเออเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมหัวไรื่องได้อยู่แล้วยังไหลต่อรัวๆนะเพื่อน ไม่ได้สักสองหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วป่ะวันนี้ไปไหลๆไปแล้วกันยาวไปคืบอย่าเพิ่งหมดเพื่อนอย่าเพิ่งหมดไปต่อได้ไหมต่อไปต่ออีกนิดนึงได้ไหมโอ้โหหมดกอกแล้วว่าเพื่อนหมดกอกไวจัดเลย หมดกอกไวจัดเลยคูณเท่าไหร่วะน่ยโอ้โหคูณ200อยู่นะได้อยู่นะ หมับเข้าให้ไปจังหวะนี้แตกไปเท่าไหร่วะเนี่ย